ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโรกุเบขานาระทะมหาพรหมระยะเวลานั้น พระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหม นามว่านาระทะก็ธรรมดาพระโพธิสัตว์ มีอัธยาศัยใหญ่ด้วยเมตตาภาวนา เที่ยวตรวจดูโลกตามการอันสมควร เพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีและทำชั่ว เวลานั้น มหาพรหมนารทะตรวจดูโลก เห็นพระนางรุจาราชธิดา กำลังนมัสการเหล่าเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลก เพื่อจะปลดเปลื้อง พระชนกนาจากมิจฉาทิฏฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราจากมิจฉาทิฏฐิได้ วันนี้ เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดา และทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดี แต่จะไปอย่างไรดี เห็นว่าบรรพชิตเป็นที่รัก เป็นที่เคารพและมีคำพูด น่านับถือสำหรับพวกมนุษย์ ควรแปลงเป็นบรรพชิตไป ครั้นตกลงใจดังนี้แล้ว ก็แปลงเป็นมนุษย์ ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่อง หน้าเลื่อมใส ผูกชดางดงามจับใจ ปักปิ่นทองที่ชดา นุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายใน ทรงผ้าเปลือกไม้ ย้อมฝาดไว้ภายนอก เอาผ้าหนังเสือปักได้เงิน กลิดด้วยดาวทองจะเวียงบ่า แล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหาร ใส่ตะกร้าประดับมุกช้าง ข้างหนึ่ง เอาคนโทน้ำ แก้วประพาน ใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่ง หากด้วยคานทองงามงอนไพโรดโชดช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเหาะมาทางอากาศ เข้าสู่จันทกะปราศาสตร์ ยืนอยู่เบื้องพระพักพระเจ้าอังคติรา พระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤาษีนั้น มาถึงจึงนมัสการ พอพระราชาเห็นนารทมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้ว ไม่สามารถจะทรงดำรงอยู่บนราชอาณของพระองค์ได้ จึงเสด็จลงจากราชอาณประทับยืนอยู่ที่พื้น แล้วตรัสถามนาม และโคดพระนารทะและเหตุที่เสด็จมา มหาพรหมนารทะในพระฤาษีคิดว่า ราชานี้ไม่เชื่อว่า โลกหน้ามีจริง เราจะพูดถึงเรื่องโลกหน้าก่อน จึงกล่าวว่าขอถวายพระพรอัตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง คนทั้งหลายรู้จักอัตมาภาพ โดยนามว่านารทะ และโดยโคดว่ากัสปะพระเจ้าอังคติราช ทรงดังริว่าจะถามเรื่องโลกหน้าทีหลัง แต่จะถามถึงเหตุที่นารทะมีฤทธิ์ได้อย่างไรก่อน แล้วจึงตรัสว่าการที่ท่านเหาะไป และยืนอยู่บนอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ เพราะเหตุไร ท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้ นารทะฤาษีทูลว่าในชาติก่อนอาตมาภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมสี่ประการนี้ คือ สัจธรรมะขันติ และจาคะจึงทำให้อาตมาภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้ รวดเร็วทันใจ เมื่อพระโพธิสัตว์กราบทูลอย่างนี้ พระเจ้าอังคติรา ก็ไม่ทรงเชื่อว่า โลกหน้ามีจริง จึงตรัสว่าผลบุญมีอยู่จริงแน่หรือ ถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านว่า ข้าพระเจ้าขอถามปัญหาสักข้อ ท่านจงตอบให้ดี นารทฤษีทูลว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใด ก็เชิญตรัสถามอัตมาภาพเถิด ราชาตรัสถามว่าท่านอย่าได้มุสากับข้าพเจ้าคนที่พูดกันว่า เทวดามี มารดาบิดามี โลกหน้ามี คำพูดนั้นเป็นจริงหรือ พระนารถฤาษีกราบทูลว่า ที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริง แต่ผู้หลงเมามัวในกามทั้งหลาย จึงไม่เชื่อปรโลก พระเจ้าอังคติราชทรงสดับดังนั้น ได้โอกาสจึงหัวเราะตรัสว่า ท่านนารทะท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วย สถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสักห้าร้อยกหาปณะ แล้วจะไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันกหาปณะในชาติหน้า พระโพธิสัตติเตียมพระเจ้าอังคติราช ้ามกลางข้าราชบริพารว่าอาตมาภาพรู้ว่า มหาบพิษมีศีล รู้จักทำบุญไว้บ้าง ก็จะให้มหาบพิษยืม แต่มหาบพิษชั่วช้าตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหมก็ใครจะไปทวงเงินหนึ่งพันกหาปณะนะจากพระองค์ในนรกได้เล่า บัณฑิตย่อมไม่ให้คนไม่มีศีลธรรม เกียรติคร้านทำกรรมชั่วเป็นหนี้แน่เพราะ จะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้น ส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียร มีศีล รู้ความประสงค์สมณกราม คนทั้งหลายรู้แล้ว ย่อมเอาโภกทรัพย์มา เชื้อเชิญเอง ด้วยคิดว่า ผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้ว สามารถนำเงินมาใช้คืนได้ พระเจ้าอังคติราถูกพระนารทฤาษีข่มขู่เช่นนี้ ก็หมดปฏิพานที่จะตรัสโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดี เล่าลือกันทั่วพระนครว่า วันนี้ท่านนารทฤาษี ผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฐิได้ แม้ชนชาวมิถิลาที่อยู่ไกลตั้งโยธ ก็ได้ยินพระธรรมเทศนาทุกคนด้วยอานุภาพพระโพธิสัตว